วัสดีครับ บทนี้เราจะมาเรียนต่อในเรื่องของการปรับแต่งส่วนต่างๆ ของการใช้งานเว็บไซต์ของจุมล่านะครับ โดยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนในส่วนของเมนูนะครับการเพิ่มเมนู การปรับแต่งเมนูต่างๆ ไปแล้วนะครับ อาทิตย์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการจัดการจัดการคอมโพเนนต์นะครับโมดูลแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกนะครับของจุมล่านั่นเองนะครับ ในการสร้างสมาชิกอะไรต่างๆนะครับ มาดูหัวข้อนะครับที่เราจะเรียนกันก็มีการจัดการคอมโพเนนต์นะครับ การจัดการโมดูลต่างๆนะครับ จริงๆแล้วนะครับในการเพิ่มก็เหมือนเหมือนกันนะครับ แต่แตกต่างในการใช้งานนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่3ก็คือในส่วนของ user นะครับ หรือสมาชิกนั่นเองนะครับ มาดูกันเลยแล้วกันนะครับ ทุกครั้งก็อย่าลืมสตาร์ทนะครับเซอร์วิสก่อนนะครับ ถ้าไม่สตาร์ทก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับเข้า URL นะครับเว็บไซต์นะครับ เป็น localhost virtual มาแล้วก็ administrator เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ชื่อผู้ใช้ก็ต้องเป็น admin นะครับ รหัสก็ตามที่เราตั้งไว้เลยนะครับ แล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบ ในส่วนของคอมโพเนนต์หรือโมดูลนะครับ ก็เรามาดูในส่วนของการจัดการโมดูลก่อนนะครับ ตรงนี้ก็คือจะเป็นเป็นโมดูลนะครับที่ติดตั้งลงไปแล้วนะครับ ก็เหมือนในหน้าจอนะครับ หน้าจอหลักของอหน้าเว็บไซต์นะครับอลองเปิดดูก่อนก็ได้นะครับ ก็จะมีในส่วนของอะไรบ้างนะครับเมนเมนูนะครับ VM Shopping Cart Search Shop นะครับ โมดูลไหนถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็ติ๊ก เหมือนผมจะยองยกตัวอย่างนะครับ ผมไม่ต้องการเมนเมนูนะเอาออกนะครับ ติ๊กออกนะครับลองไปดูหน้าหลักหน้าของนี่ดูนะครับเห็นไหมเมนูข้างบนก็จะหายไปนะครับ ตรงนี้ก็เป็นตัวจัดการว่าส่วนไหน เราต้องการจะให้มันโชว์ไม่ให้มันโชว์นะครับ ก็สามารถที่จะปรับแต่งปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ขอเอากลับมาก่อนเลยกันนะครับ ติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนะครับ นะครับลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในส่วนของการจัดการโมดูลก็จะกลับมาแล้วนะครับได้ละนะครับ ต่อไปนะครับจะลองเพิ่มในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับในการเพิ่มตัวหนึ่งนะครับเป็นส่วนเสริมเข้ามานะครับ นะครับมาดูว่าเราจะมีวิธีการเพิ่มติดตั้งเข้ามาอย่างไรนะครับ ก็ไปที่เมนูการจัดการส่วนเสริมนะครับต่างๆนะครับ แล้วก็ เลือกตรงแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจนะครับ ตรงนี้ที่เราจะติดตั้งเพิ่มเข้ามาในส่วนนี้นะครับ ชื่อว่า JCE นะครับ com underscore JCE นะครับตัวนี้เป็นเป็นเหมือนเป็น tool เป็นเครื่องมือเป็น text editor นะครับที่ช่วยให้เราสามารถเพิ่มรูปได้ง่ายขึ้นอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับ มาลองติดตั้งกันดูนะครับเป็น component นะครับตัวหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเราก็กด Open นะครับ เสร็จแล้วก็เลือกเป็นอัปโหลดและติดตั้งเข้าไปนะครับติดตั้งรอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะกันนะครับอ่านะครับ JCE Editor 2.5.2 นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนนี้นะครับพอเรามาดูในส่วนของ Component นะครับ Component เราก็จะเห็นว่ามีเป็นตัวของอ่า JCE Editor นะครับ เป็นตัวช่วยในการจัดการเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ นะครับ ก็เข้ามาดูได้เป็นส่วนคอมโพเนนต์เพิ่มเติมขึ้นมา นะครับ ต่อไปนะครับ ตัวนี้มันจะไปใช้งานอย่างไรนะครับ เรามาดูกันนะครับ ไปที่ไซต์กับคอนโทรลพาเนลก่อนด้วยกันนะครับ แล้วเลือกตรงที่การจัดการเนื้อหานะครับ การจัดการเนื้อหานะครับ จากครั้งที่แล้วที่เรามีการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปนะครับ ลองเข้าไปดูนะครับ สังเกตตรงนี้นะครับตรงช่องเนื้อหานะครับ ตรงนี้ทูเครื่องมือจะมีแค่นี้ เราต้องไปตั้งค่าก่อนของ JCE ให้มันสามารถใช้งานได้นะครับ จึงจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นในส่วนนี้นะครับ วิธีการก็ไปที่ตรงนี้ขออปิดไปก่อนนะครับปิดปิดไปก่อนนะครับไปที่ไซส์นะครับแล้วก็ ไปที่ตั้งค่าระบบหลักนะครับ เลือกที่ตัวช่วยเขียนเนื้อหานะครับ ตัวช่วยเขียนเนื้อหานะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น editor JCE นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับบันทึกนะครับ เสร็จแล้วเราลองไปที่เนื้อหาแล้วก็การจัดการเนื้อหาดูนะครับ เลือกเข้าไปที่ในข้อความนะครับ เขาไปแก้ไขดูนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ฟังก์ชันอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับ มีฟอนต์มี การเพิ่มรูปเพิ่มอะไรนะครับทำให้เราสามารถที่จะเขียนข้อความหรือจัดการข้อความเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการจัดการ ในส่วนของการจัดการส่วนเสริมนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเห็นอยู่นะครับในเมนูของการจัดการนะครับ เมนูของการจัดการนะครับก็จะมีตัวปลั๊กอินต่างๆนะครับมีเทมเพลตนะครับมันก็จะบอกสถานะว่ามีการเปิดใช้หรือไม่เปิดใช้อย่างไรนะครับนะครับ เราก็มีอยู่ตั้งหลายหน้านะครับ ก็มาเลือกดูได้นะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเทมเพลตที่ติดตั้งมากับตัวมันนะครับ ก็จะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละเทมเพลตนะครับในการใช้งานนะครับ ในส่วนของปลั๊กอินหรือว่าคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับ ก็แล้วแต่ เทมเพลตที่ติดตั้งมาด้วยนะครับ